สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ส้มมีมีอาร์ตชาแนลนะคะ ตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่ 3 ของการสอนวาดหัวและใบหน้า เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะ คลิปนี้จะเป็นการนำวิธีการฝึกวาดใบหน้ามาปรับใช้ในการวาดสไตล์ต่างๆ วิธีแบบที่ส้มสอนไปก่อนหน้านี้เรื่องการวัดสเกลใบหน้า มันมีประโยชน์นะคะ เพราะว่าหลังจากนี้เราจะสามารถวาดหน้าคนได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบเหมือนแต่ก่อนที่เขาตีกิจที่มันเป็นที่เมื่อก่อนน่ะมันจะมีคนชอบบอกว่าให้เอารูปพอร์เทรตหน้าคนน่ะ ของคนอื่น มาตีเป็นเส้นตารางเนี่ยเหมือนเอารูปถ่ายเขามาแล้วก็มาตีสเกลมันเป็นวิธีที่ทำให้เรา เราไม่รู้ไม่เข้าใจพื้นฐานการวาดก๊อปปี้รูปทรงที่มันอยู่ในช่องแบบเนี้ยแล้วมันจะทำให้เราไม่ได้เข้าใจสัดส่วนตำแหน่งของใบหน้าอย่างที่มันควรจะเป็นวิธีเนี้ยมันจะทำให้เราเก่งช้าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า คราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะสามารถทำให้รูปเรียลลิสติกเนี่ยมันออกไปในแนวการ์ตูนได้ยังไง อย่างเช่นที่ส้มเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ ก็จะเป็นแนวที่ลดทอนจากเรียลลิสติก ที่เราเห็นโดยทั่วไปเลยก็คือเซมิเรียลเซมิเรียลลิสติกก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเซมิเรียลลิสติกก็คือเป็นการลดทอนเรียลลิสติกลงก็การขึ้นโครงของใบหน้ามันจะใกล้เคียงกับเรียลลิสติกเลย เพียงแต่ว่ามันจะมีสัดส่วนบางอย่างที่อาจจะลดทอนจากความเรียลลิสติกลง มีความเป็นการ์ตูนเข้าไปมากขึ้น การขึ้นโครงเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นสัดส่วน 3 3 3เท่ากัน แล้วก็มีท็อปบนของหัวกะโหลกนิดนึง แต่ว่าที่เด่นชัดเลยก็คือลูกตา ก็คือดวงตาจะ จะใหญ่กว่าเรียลลิสติกนิดนึงทำให้มีความเป็นการ์ตูนมากยิ่งขึ้น แล้วก็ในส่วนของรูปหน้า ถ้าเป็นคนจริงมันก็อาจจะมีแก้ม มีมีกล้ามเนื้อของช่วงรอบปากที่ค่อนข้างชัดใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเป็นเซมิเรียวเนี่ยเขาก็จะเริ่มลดลดทอนหน้า ก็อาจจะ V shape ขึ้นได้บ้าง ขึ้นได้มากขึ้นอีก แล้วก็พวกดีเทลของปากก็อาจจะลดลงกว่าเรียลลิสติก เพื่อความสวยงามก็วาดให้ หน้าเป็น V shape มากยิ่งขึ้น คางแหลมขึ้น หน้าอาจจะเล็กลง ช่วงจมูกก็เส้นเส้นน้อยลงค่ะ ดูจากเรียลลิสติกเนี่ยรูจมูกก็จะค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะ แต่พอเซมิเรียลเนี่ยวาดจมูกก็จะแค่เนี้ยสองเส้นก็น่าจะเพียงพอละ ก็จะเห็นว่าเป็น เป็นปลายจมูกกับรูจมูกของเส้นแค่นี้ก็พอเหมือนกับ ถ้าเราไม่ชอบวาดให้มันเป็นแนวคนเหมือนมากเกินไป เราก็อาจจะลดทอนมาเป็นแนวเซมิเรียลลิสติก มากยิ่งขึ้น คนก็นิยมมากๆ นะคะ ในช่วงสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างพวกแนวอาร์ตของจีนของเกาหลีตอนนี้ก็เซมิเรียลลิสติกอาร์ติสค่อนข้างเยอะเลยซึ่ง ถ้าจะพูดว่าญี่ปุ่นก็มีเซมิเรียลลิสติกก็เยอะนะคะ ถ้าให้ยกตัวอย่างก็ส้มคิดว่าคนวาดเบอร์เซิร์กหรือคนวาดสแลมดังเขาก็ออกแนวเซมิเรียลลิสติกนะคะ มันจะค่อนข้างแบบมีมีมิติที่ที่ยังมีสัดส่วน proportion ที่ใกล้เคียงความเป็นคน คนที่มันสมจริงนิดนึงแหละแต่ว่าก็ลดทอนมันลงมา อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์นี้ก็ถ้าพูดถึงหัดวาดเรียลลิสติกแล้วลดมาเซมิเรียลหรือว่าคนที่วาดเซมิเรียลลิสติกอยู่แล้ว แล้วจะฝึกวาดเรียลลิสติกไปเลยอะส้มว่ามันก็จะค่อนข้างเข้ามือมากกว่า เราลองมาดูแนวต่อไปนะคะ แนว อนิเมะ อนิเมะ ก็มาจากแอนิเมชันนี่แหละค่ะ แต่ว่าเป็นคำที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกการ์ตูนแอนิเมชันว่าอนิเมะมันก็จะออกไปในลักษณะการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราเห็นเป็นประจำเลย การวาดสัดส่วนใบหน้าของแนวอนิเมะนั้นจะเริ่มลดทอนจากเซมิเรียว ลงไปอีกน่าจะค่อนข้างคลีนมากขึ้น ดีเทลก็จะลดลง ก็ยังสามารถใช้การวัดสเกลแบ่งส่วน 3 ส่วนเท่ากันเหมือนเดิมได้ด้วยเช่นกันค่ะ แต่ว่าส้มมองว่าช่วงสำคัญของอนิเมะเลยจริงๆอ่ะก็คือดวงตาของเขาที่ช่วงช่องที่สองของสัดส่วน มันจะค่อนข้างสำคัญ แต่ว่าที่เห็นเขาล่างรูปอนิเมะญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วอ่ะบางคนก็ไม่ได้สอนให้ล่างสัดส่วนแบ่งช่องเท่าสามส่วนแบบนี้นะคะ บางคนเขาก็ตีเป็นเส้นแบบนี้ แล้วก็ลูกตาก็มาอยู่ตรงนี้เลย แล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นคิ้ว จมูกปากซึ่งมันก็ไม่มีผิดมีถูกนะคะ ใช้ได้เหมือนกัน เพราะว่ามันมันไม่ได้ต้องถึงกับว่า เราต้องวาดให้มันเป็นคนเหมือนซะทีเดียว แค่แบบให้มันดูน่ารักแล้วก็สัดส่วนไม่แปลกส้มว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเหมือนกัน เพียงแต่ว่าถ้าเราแบ่ง3ามอย่างเงี้ย มันก็ได้เหมือนกัน แล้วก็เรื่องรูปหน้าของเขาจะปรับลดโครงหน้าช่วงกราม และจมูก ให้ลดรายละเอียดลงไปอีกค่ะ คนที่มาจากเรียลลิสติกอะช่วงตาของเขามันจะเล็กใช่ไหมคะ แล้วก็พื้นที่แก้มตรงเนี้ยมันจะเยอะ ถ้าเป็นอนิเมะตาของเขาอะมันจะใหญ่ แล้วก็ช่วงช่วงแก้มเขาอะมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าเรียลลิสติก อนิเมะเขาจะไม่ค่อยเน้นจมูกนะคะ จมูกจะแบบ ติ้งหนึ่งอะวาดบางบางคนก็วาดรูจมูกนิดนึงหรือไม่นักวาดบางคนก็ จมูกก็มีจุดเดียวก็มีอะไรเงี้ยค่ะ เขาจะไม่ค่อยนิยมวาดรูจมูกที่ใหญ่เหมือนพวกการ์ตูนฝรั่งหรือแนวเซมิเรียลเท่าไหร่ แล้วก็อนิเมะก็จะไม่ค่อยชอบวาดคิ้วหนาเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ใช่แบบถ้าไม่ใช่เทรนอนิเมะแบบสมัยก่อนสมัยเก่าที่ยังวาดคิ้วหนาอยู่ถ้าเป็น อนิเมะสมัยปัจจุบัน เนี่ย ก็จะวาดคิ้วบาง แล้วก็ในส่วนของตาเนี่ย บางลายเส้นก็แทบไม่มีขนตาเลย เท่าที่ส้มสังเกตมา ก็ บางคนก็วาด คือลักษณะเด่นของอนิเมะคือลายเส้นบางคนเนี่ยมันจะออกมาทางตาของคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดว่านักวาดคนนี้ลายเส้นเวลาวาดตาเนี่ยเขาจะวาดลักษณะนี้ โดยเฉพาะก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนไป ถ้าบางคนเขาที่เขาไม่ค่อยวาดขนตาเขาก็ประมาณเนี้ยเขาก็เสร็จแล้ว แล้วแต่คนชอบ ปากก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะริมฝีปากอนิเมะไม่ค่อยวาดริมฝีปากใหญ่เท่าไหร่ที่สังเกตมาก็คือที่ใหญ่ก็คือเป็นลูกตา ที่เหลือก็จมูกนิดปากหน่อย แค่นั้นจบคือให้พอน่ารักจบเลย ถ้าใครแบบไม่เคยวาดแนวอนิเมะมาก่อนให้พูดจากคนวาดเรียลลิสติกแล้วมาวาดแนวอนิเมะจริงๆมันไม่ไม่ง่ายนะคะ ถ้าคนที่แบบไม่ได้ถนัดวาดอนิเมะบางที พอมาวาดอนิเมะเนี่ยมันก็จะดูแปลก มากๆ ก็มีนะคะ อย่าไปคิดว่าโอ้ยวาดเรียลลิสติก แล้ววาดอนิเมะวาดง่าย ไม่ใช่เลยค่ะ ลายเส้นแต่ละอย่างมันแล้วแต่ความชอบและความถนัดของแต่ละคน ไม่มีลายเส้นไหนยาก หรือลายเส้นไหนง่ายเกินไป แต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้คิดว่าวาดแนวการ์ตูนแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องฝึกวาดพื้นฐานจากคนจริงนะคะ ยังไงพื้นฐานก็สำคัญที่สุดค่ะ เมื่อเราฝึกพื้นฐานแน่นแล้ว การปรับเปลี่ยนสไตล์ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป เราสามารถเอามาปรับใช้ได้อีก เพราะเรามีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้ว แล้วก็เรื่องทรงผมเขาจะไม่วาดเป็นเส้นๆเหมือนผมเส้นผมคนจริง เขาจะวาดเส้นผมค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบ่งชัดเจนอย่างที่เราเห็นมีแยกออกมาเล็กน้อย แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะจับเป็นก้อนๆก้อนใหญ่ๆแล้วก็ค่อยวาดเป็นปลอยออกมา นิดหน่อย ไม่ได้วาดลงดีเทลแบบเหมือนของเรียลลิสติกมากค่ะแบบจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนสวยงาม นี้ก็เสร็จแล้วเราก็มาดูแนวต่อไป เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า Character s t y l i t ์ค่ะ Character s t y l i t ์ก็เห็นได้โดยทั่วไป ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแนวการ์ตูนของฝรั่งของตะวันตก แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าศิลปะการวาดรูปอะมันค่อนข้างเวอร์ไวแล้วอะมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าฝรั่งเขาต้องวาดแนวนี้เท่านั้น หรือคนญี่ปุ่นต้องวาดแนวนี้เท่านั้น อย่างคนไทยมีหลายคนที่ชอบวาดแนวคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์ แล้วก็จะมีฝรั่ง สมัยเนี้ยหลายคนที่เขาก็ชอบวาดแนวอนิเมะมังงะมากขึ้น มันเป็นเอกลักษณ์ หรือว่ามันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลที่แบบเขาเขาชอบแนวไหนเขาก็วาดแนวนั้นเนี่ยแหละค่ะ เรามาดูคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์ดีกว่าว่าคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์คืออะไร มันเบสมาจากเซมิเรียลลิสติกเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่ามันจะเน้นเรื่องเชฟและฟอร์มค่อนข้างชัด ก็คือเป็นการลดทอนเซมิเรียลมาอีกทีหนึ่ง คือดีเทลมันจะน้อยลงและเน้นรูปทรงสัดส่วนมากยิ่งขึ้น อันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคะ ก็อย่างที่ส้มวาดดูมาเป็นตัวอย่าง จากที่เราเห็นพวกการ์ตูนอย่างดิสนีย์พิกซาของ DreamWorks อย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแนวนี้ คาแรคเตอร์สไตล์ไลท์กัน ทั้งหมดเขาเขาเหมือนเขาค่อนข้างนิยมเอามาใช้ในงานแอนิเมชันสังเกตที่ที่วาดเนี่ยนะคะ มันก็จะมีแบบเป็นเชฟขึ้นมาแบบอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้ให้มันดูมีเหลี่ยมมุม มีความโค้งที่ค่อนข้างชัดมากยิ่งขึ้น แล้วก็พวกตาพวกอะไรก็จะ ดูชัดเลย มันก็ใช้สัดส่วน 3 เท่าได้นะคะ แต่ว่าคราวนี้มันอาจจะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น มันอาจจะแบบดูจากคาแรคเตอร์แล้วช่วงบนน่ะมันจะใหญ่กว่าช่วงล่าง อันนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะเหมือนกันสำหรับคาแรคเตอร์ที่ยูนิคมาก ๆ คาแรคเตอร์บางตัวเนี่ยที่มันคางใหญ่ๆจมูกใหญ่ สเกลขึ้นอยู่กับความเฉพาะตัวของคาแรคเตอร์นั้นๆ ก็คือถ้าสังเกตละคาแรคเตอร์สไตล์ไลท์ก็ ตาเนี่ย เขาจะต้องบอกว่า มันก็ตาโตนะอนิเมะก็วาดตาโต แต่ทำไมเขาถึงเรียกเป็นสไตล์ไลท์ เพราะว่า พวกตาก็จะมีรูปทรงที่ชัดเจนมากขึ้น สัดส่วนใบหน้ายังคงมีแนวกล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อกันได้อยู่ แต่อนิเมะไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากก็ได้ค่ะ บางทีอนิเมะเนี่ยเคยเห็นไหมคะที่เขาแบบ วาดปากให้มันเอียงหน่อย หรือว่าตอนหันข้างเนี่ยเขาไม่ได้วาดให้ปากมันมันเป็นด้านข้างโดยเฉพาะคือให้มันเอียงเข้ามารับกับใบหน้าอย่างเงี้ยก็แค่นี้ก็พอแล้ว แต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ไลท์เนี่ยเขาก็ยังคงยึดกล้ามเนื้อของคนจริง ๆอยู่ ถ้าเราอยากหัดวาดรูปคาแรคเตอร์แนวนี้ ก็ดู reference เอาก็ได้นะคะ มันก็มีกระตูนหลายเรื่องที่เขาทำแนวนี้ คือต้องบอกว่าส้มวาดได้ค่ะ คาแรคเตอร์สไตล์ไลท์ แต่ว่าถ้าพูดถึงความถนัดเนี่ย ส้มจะถนัดแนวเซมิเรียลลิสติกมากกว่า คือแต่ละคนมันก็มันก็จะมีสไตล์งานที่ความถนัดไม่เหมือนกัน สไตล์ไลท์เนี่ย มันดูเหมือนมันวาดน้อย แต่ว่า ถ้าเราไม่ถนัดเนี่ย เราก็ใช้เวลาในการวาดมันเยอะกว่าแนวเซมิเรียลที่เราถนัดซะอีก มันก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ส่วนอีกสไตล์หนึ่งก็คือสไตล์แนว GB หรือ SD Character เนี่ย ต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้สเกล3ช่องเท่า ก็คือมันจะค่อนข้างเน้นหัวกะโหลกที่ค่อนข้างใหญ่มากๆ ผมที่เป็นผมม้าอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ลงมาค่อนข้างเยอะ ก็คือแนว GB เนี่ย มันเน้นความน่ารักซะเป็นส่วนใหญ่ มันก็เลยแบบ ไม่ต้องสเกลแบบช่องสามเท่าก็ได้ค่ะ วัดสัดส่วนเนี่ยคือแบ่งครึ่งอย่างเงี้ย แค่ส่วนหัวผมเนี่ยมันก็ไปแล้วครึ่งหัว ส่วนอีกครึ่งล่างเนี่ย มันก็จะเป็นใบหน้าของจีบีแล้วก็คือเราก็เน้นตาโตๆแทนให้มันน่ารักก็มีมีคิ้วออกมาบางคนก็จีบียังไม่ไม่ต้องวาดจมูกยังได้เลย คอก็ไม่ยาวมากนิดนึง แต่นี้อันนี้วาดหัวก่อนนะคะ ตัวยังไม่ได้สอนประมาณนี้ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ พาร์ทสุดท้ายของสอนวาดเบสิกหัวและใบหน้า จนมาเป็นการนำเบสิกมาต่อยอดในการวาดวาดหน้าในสไตล์ต่างๆ ที่เราชอบ ก็คือค้นหาดูว่าเราชอบแนวไหน เราก็เอาพื้นฐานที่เราฝึกมาต่อยอดในการวาดแนวนั้นๆได้ เพื่อที่จะทำให้เราวาดหน้าและหัวได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ถ้าเรามีพื้นฐานที่ดี ถ้าใครมีปัญหา มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดกัน ขอบคุณมากเลยค่ะ